ผมต้องการเพื่อน นั่นไงเพื่อน เป็นเพื่อนกันไหมครับ ไปสวองแสวงกันไหม มีแฟนยังครับ สนใจเป็นแฟนผมไหมครับ